ดีค่ะ สวัสดีค่ะแฟนเพจแอนเจลีพินิค่ะวิธีการปรับรูปหน้าของคนที่หน้าสวยอยู่แล้วให้สวยมากขึ้นไปอีกเนี่ย หมอจะจะมีวิธีการทำอะไรยังไงบ้างนะคะดูไปดูกันว่าน้องสวยขนาดไหนสวยสวยจริงสตางเลยค่ะสวยสวยขนาดแน่าไม่ยอมน้องชื่ออะไรนะคะ สวัสดีค่ะ สตางนะคะนะคะดันมาเจอค่ะอาจารย์นัทชาลูกชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะคะนภัสนันค่ะนภัสนันบันเจิดศรีนะคะ หมอได้ข่าวว่า ช่วงนี้มีแบบมีงานออกกล้องออกกล้องด้วยใช่ไหมใช่ ปกติแล้วตอนนี้มีมีงานอะไรนะคะ ก็มีสองเรื่องค่ะบอกได้แค่เรื่องเดียวก่อนเอาบอกได้เรื่องเดียวเอาบอกเรื่องเดียวก็ได้ค่ะ เรื่องเพลิงรักไฟมานค่ะออนไ์ทางช่องแปดเอาอเพลิงรักไฟมานช่องแปดคือจริงๆน้องไม่ได้คนหน้าใหญ่อ้วนนะคะ แต่ว่าน้องบอกว่าเวลาไปออกกล้องเราโดนโดนทักมาว่า ให้ไปทำให้หน้าเล็กลงหน่อยไม่งั้นมันไม่สวยใช่ไหมอันดับแรกคือหมอว่าหน้าไม่เท่ากันนิดนึง ะคะซึ่งหมอดูแล้วเป็นของกลางดำขวากับซ้ายเราไม่เท่ากันเป็นคนเคี้ยวเข้าข้างซ้ายนะเคี้ยวข้างเดียวไม่แน่ใจค่ะไม่ได้เออ ข้างซ้ายจะใหญ่กว่าขวา ซ้ายสัก35ขวาสัก 30แล้วกันนะคะ แล้วก็นี่คือส่วนของโบท็อกเพราะว่าถ้ารูเนี่ยเรามีทั้งความกว้างของกรามข้างหลัง และมีแก้มและมีแก้มเนาะทำให้แบบเวลายิ้มมันดูแบบมันดูกลมมันดูใหญ่ไปหมดนะคะ ก็คือตัวแก้มนี้ วันนี้เนี่ยก็คือจะโบท็อกกราม แล้วก็มาลดไขมันที่แก้มกัน ะคะแล้วก็ที่หมอแนะนำให้น้องตะตังทำก็คือหลังจากทำให้หน้ามันดูเรียวขึ้นแล้วขั้นสุดท้ายหมอจะแนะนำให้แบบเติมฟิลเลอร์ทางนิดนึ่งนะคะให้ดูหน้าหวานมีติและสวยขึ้นก็จากการที่หน้าน้องตะตังแบบไม่เข้ากันนิดนึงนะคะหมอก็จะฉีดวันหุอกไม่เข้ากันนะ ลายยิ้มจะมีแก้มตรงส่วนที่เหมาะกับรถคือตรงนี้กับตรงนี้ขอมาเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะันนี้หก็จะใช้ตัวเมโซแฟตนะคะ ที่เป็นธรรมชาติ 100%ในการฉีดให้น้องสตางนะ แล้วก็ใช้ประมาณสักข้างละ 2 เข็มนะคะ บมากน้อยแค่ไหนแอบแกบแอบกลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าพอฉีดก็รู้สึกเหมือน ตอนจิ้มเข็มก็รู้สึกเหมือนมนกัดนิดนึงแต่ก็เฉยๆนะคะไม่่เจ็ไอที่บวมๆนี้เดี๋ยวหายนะลูกเพราะว่าเห็นว่าบวมนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวหายค่ะประมาณสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงไม่เกินแต่ก็บวมไม่เยอะ